เคครับ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะมาดูตัวอย่างของ Excel กันนะครับว่าเราจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร อ่ะ เราลองมาดูกันเลยนะครับ อ่า ตรงนี้เป็นไฟล์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบนะครับ การที่เราจะวางแผนทางการเงินได้นะครับ อย่างสมมุติว่าตอนเริ่มนะฮะ ตอนเริ่มเนี่ย เรามีเงินอยู่ 2 0 0แสนบาท อันนี้เป็นตัวเลขสมมุติหมดนะครับ อันนี้ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ย ตอนอายุประมาณ 33 ขวบนะฮะสามสิบสามขวบ33ปีนะฮะอายุ 33 ปี เงินเดือนเราจะเริ่มที่ตอน 33เนี่ยอายุสามสามสักประมาณ 30,000นะครับทุก ๆ ปีนะครับเงินเดือนเราจะเพิ่มขึ้น7%นะฮะนี่เป็น assumption หรืออ เรายกตัวอย่างเฉยๆนะครับ สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ทุกๆเดือนนะอันนี้เราจะเก็บเงินอยู่ที่ 30%ของทุกเดือนนะครับผลตอบแทนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%นะครับในทุกๆปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%นะครับคือคุณไปลงทุนอะไรก็ได้ขอให้ได้สักประมาณ5%นะ อาจจะเป็นอัตราเงินฝากโอ้แต่เดี๋ยวนี้ประมาณเงินฝากนี่ประมาณ 2-3%สมมุติเราใส่ไปสัก2%นะสมมุติเราฝากเงินที่ธนาคารนะครับคราวนี้พวกนี้เราเป็นตัวอย่างเรียบร้อยนะครับ อย่าลืมนะครับ เราเริ่มที่เงิน 200,000บาท เรามีเงินเดือนต่อเดือนในประมาณ 30,000นะครับทุกๆปีเงินเดือนเราจะเพิ่ม7%นะครับ และ ทุก ๆ เดือนเราเก็บเงินไว้ 30%นะครับการลงทุนของเราแต่ละปีเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ 2%ต่อปี ส่วนในเรื่องของภาษีเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เข้ามาในโมเดลนี้ได้ด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นเราสามารถไปลดในส่วนของ investment return สมมุติว่าตอนแรกอาจจะได้สัก 15% เราก็สามารถคิดภาษีแล้วก็ตัดทอนลงมาจากนั้นให้ใส่อัตราผลตอบแทนให้น้อยลง หรืออาจจะกลายเป็นว่า saving rate อาจจะลดลงก็ได้จากผลของภาษีคราวนี้เราก็มาวางแผนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ ที่อายุสมมุติที่อายุ 33เนี่ยมีเงินต้นอยู่ที่ 2 0 0 0 0นนะครับ คอลัมน์แรกก็จะเป็นเงินต้นปีนะฮะสมมติเงินต้นปีอยู่ที่2 0 0แสนนะครับต่อเดือนเนี่ยเราได้เงินเดือนอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับ พอได้ 30,000 บาทเนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเราเก็บไว้ที่3เออเราเก็บไว้ที่ 30%เพราะฉะนั้น 30%เนี่ยเราก็จะใช้ 70%นะครับ เห็นไหมผมก็เนี่ยดับเบิลคลิกไปตรงนี้ก็คือ 1 ลบด้วย 30%ก็คือ 70%เอาไปคูณกับ 30,000 ก็จะได้เป็น 21,000นะครับเพราะฉะนั้นทุกเดือนโดยเฉลี่ยเราจะใช้เงินประมาณ21,000นะฮะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอยากจะเก็บเยอะกว่านี้ก็เปลี่ยนตัวเลขได้นะครับจากนั้นทุกๆเดือนเราใช้ไป21,000 เราจะเก็บได้ทั้งหมดก็ 9,000 บาทนะฮะก็ 30,000เห็นไหมครับ 30,000 ใช้ไป 21,000ก็จะเหลือเงิน 9,000 บาท พอเหลือเงิน 9,000 บาท จากนั้นเป็นยังไง 9,000 บาทนี่คือทุกเดือน ทั้งปีเราก็จะมีเงินเก็บก็เอา 9,000 นะครับ คูณกับเท่าไหร่ 1 ปีก็ 12 เดือนถูกไหมฮะ ก็เอา 9,000คูณ12 ก็จะกลายเป็น18,000 บาท แสดงว่าปีนี้เนี่ยเราเก็บเงินจากเงินเดือนนี้ได้18,000 บาทเรียบร้อยเลยนะครับ คราวนี้อย่าลืมว่าเรามีเงินต้นนะมีเงินต้นอยู่ 200,000นะครับอ่เดี๋ยวขอพูดสักนิดหนึ่งก็มีนิสิตชอบถามนะครับว่าอาจารย์หนูจะไปหาเงินต้นมาได้ไง 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับ โอ้ ถ้าคุณทำงานมาถึงอายุสสสาามมิบสามเนี่ยก็ควรจะมีเงินเก็บบ้างแล้ว ควรจะมีเงินเก็บมาบ้างแล้ว อันนี้อย่างแรกนะครับ หรืออย่างที่สองถ้าคุณจบใหม่ๆอย่างเงี้ย สมมุติบ้านใครมีตังหน่อย คุณพ่อคุณแม่บอกเออเดี๋ยวจะออกรถยนต์ให้เลยนะฮะเราก็บอกไปได้ว่าเออหนูไม่ต้องการรถยนต์อ่ะหนูขอเป็นเงินแทนนะฮะแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมก็ได้ นะครับถ้าอยากจะมีเงินต้นนะฮะยิ่งมีเงินต้นมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับจะยิ่งทำให้การพอกพูนความมั่งคั่งเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะต่อนะครับ ไอ้สี่พันนี่มาอย่างไงนะครับอย่าลืมว่าเงินต้นของเราคือ 2 0 0แสนนะครับแล้วเราได้อัตราผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่2%เ ะครับเพราะฉะนั้น2%เนี่ยต้นปีเรามี2 0 0 0 0 2%ของ2 0 0 0 0 0 มันก็คือ 4,000 บาทนั่นเอง เพราะฉะนั้นปีนี้เราได้เงินจากการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ 4,000 บาท โอเคไหมครับ อ้าว ต่อไปเรื่อยๆ นะครับ ปีนี้ เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่1 8 0 0 0บวก4,000 ก็จะกลายเป็น1 1 2 0 0 0 บาท ปีนี้เราก็เลยจะได้เงินเพิ่มมาเป็น 1 1 2 0 0 0 บาทนะครับรวมกับที่เราได้เก็บหอมรอมริบไว้ทุกเดือนเนี่ยที่ประมาณแสนแปดพันเนี่ยนะครับ รวมกันแล้วทั้งสองอันนี้ครับคุณเพิ่มนะครับจากการเซฟและลงทุนเนี่ยรวมกันได้ 1 1 2 0 0 0 คุณก็เอาไอ้ที่เพิ่มเนี่ยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือสองแสนนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นสองแสนบวกด้วยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันก็จะกลายเป็นเนี่ยนะฮะเอาเซลล์ที่คอลัมน์แรกบวกกับคอลัมน์ total increase เนี่ยก็จะกลายเป็นปีเนี้ยปลายปีเราจะมีเงินอยู่ทั้งหมด 312,000 บาท คอลัมน์นี้ยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับ คอลัมน์นี้เป็นการคิดลดกลับมาว่าเงินในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเบสิกนะครับ เป็นแบบว่าคร่าวๆเลย Excel ในการวางแผนชีวิตของเราคร่าวๆเลย ผมก็ใช้ Excel ตัวนี้แหละในการวางแผนชีวิตของตัวเองด้วย เลยเอามาแชร์นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็น ปลายปีเรามีเงิน ตอนนี้เรามีสินทรัพย์นะครับ มีทรัพย์สินทั้งหมด 3 1 2 0 0 0 บาทแล้ว เราก็เอายกมานะครับในปีถัดไป สมมุติอายุ 34 แล้วอายุ 34 ต้นปีมีเงินอยู่ทั้งหมด 312,000 บาทเห็นไหมคราวนี้เกิดอะไรขึ้น เงินเดือนนะครับ จะเห็นได้ว่าเงินเดือนดูนะครับ จากเซลล์แถวที่แล้วแถวที่แล้วนะครับแถวข้างบนเนี่ย ก็เอาไปคูณกับ 1 บวกด้วย 7%นะครับ เพราะว่าเงินเดือนเราต้องเพิ่มแล้วนะครับโอ้ทำงานอย่างขยันขันแข็ง ได้อาจจะมีโบนัสเพิ่มเงินเดือนเพิ่มอีกนะครับ จาก 30,000 ก็จะกลายเป็น 32,100 นะครับ 32,100เนี่ยนะครับ อย่าลืมว่าอัตราการเติบโตของเงินเดือนอยู่ที่ 7%นะครับ จาก 30,000 ก็กลายเป็น 32,100จากนั้นเหมือนเดิมอันนี้ทำเหมือนเดิมเลยแถวที่2ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คืออะไร 32,100เนี่ยเราใช้ทั้งหมด 70%นะครับ70%ของ30,000 กว่าก็คือ 22,470นะครับเราก็จะเก็บได้ก็คือเอา 30,000 กว่าเนี่ยลบด้วยตัวนี้ก็จะกลายเป็นอ่าต่อเดือนเราเก็บได้ประมาณ 9,630โอ้ดีใจขึ้นมาแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บได้เดือนละประมาณ 9,000 ปีนี้เราเก็บได้ประมาณ 9,630 เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ทั้งปีก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมทำแบบเดิมเป๊ะนะฮะ ก็คือเอาไอ้ 9,630 คูณด้วย 12 ก็จะได้เป็น 115,560 อันนี้คือเงินที่เราเก็บได้นะครับ ทั้งปีจากเงินเดือนเลยนะ อันนี้ไม่ได้มีเงินอย่างอื่นนะครับอ investment เห็นไหมเพิ่มจาก ปีที่แล้วเนี่ยสี่พันตอนนี้เพิ่มมาเป็น6พันกว่าแล้วโหอันนี้แบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยนะเกินกว่า 50%เลยนะ 50%การเติบโตเพราะอะไรครับ เพราะว่าดูนะฮะเงินต้นเราเปลี่ยนจากตอนปีที่แล้ว 2 0 0แสนปีนี้เงินต้นเราเป็น 3 0 0แสนกว่าแล้ว เพราะฉะนั้น 3 0 0แสนกว่านะฮะคูณด้วย 2%ก็คือ6,000 กว่า6,240นะครับ อันนี้คือเงินที่เราได้มาจากการลงทุนนะฮะอย่าลืมฝากเงินธรรมดาเลยนะ2%นะครับแล้วก็ได้มาจากการเก็บเงินแสนกว่าบาทบวกกันทั้ง 2 เซลล์นี้ก็จะได้เป็น1 2 0 0 0 0 กว่าเนี่ยอันนี้คือเงินที่เพิ่มมาของปีที่2นะครับจากนั้นเราก็เอาไอ้หนึ่งแสนกว่ากว่าเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากว่าเนี่ยเอาไปบวกกับเงินต้น3 1 2 0 0 0จะเห็นได้ว่า ปลายปีเราก็จะมีเงินเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันจากต้นปีเนี่ยบวกกับหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่แสนสามนะฮะเพราะฉะนั้นปีที่สองเนี่ยคุณมีเงินสี่แสนสามแล้วอ่ะนะครับจากต้นปีแรกเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณแค่สองแสนตอนนี้เงินของคุณเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าเรียบร้อย จากการที่คุณเก็บหอมรอมริบและจากการที่คุณลงทุน โอเคไหมครับ อ่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะดูนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอายุ 35ทำแบบเดิมเลย เอาเงินมา เอาเงินมาเริ่มใหม่ แล้วก็เงินเดือนคุณก็เพิ่มขึ้น จะใช้จ่ายนะฮะ ไอการใช้จ่ายนี้ใช้จ่ายทุกอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถนะครับ การจ่ายค่าเช่านะครับ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหอ นะฮะ การซื้อของอะไรทุกอย่างจะต้องรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับ คุณจะต้องมีเงินเก็บนะครับ ทุกๆเดือนจะต้องมีเงินเก็บให้ได้ จะเห็นได้ว่าลองซูมออกมานะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยจะเห็นได้ว่าเมื่ออายุ 40 เนี่ยนะครับ ที่อายุ 40 เนี่ยคุณจะมีเงินอยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าบาทเห็นไหมนี่ทำไปเรื่อยๆนะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเงินเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ48,000แล้วนี่ เพิ่มขึ้นทีละ 7%นะฮะ เป็น1ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับเห็นไหมโอ้ เริ่มดีใจแล้ว เริ่มมีเงินเงินล้านได้แล้วนะฮะ ไปเรื่อยๆอีกนะครับ อายุ50เนี่ยสามารถมีเงินได้ประมาณ 4 ล้านกว่าบาทนะครับ เทียบเป็นเงินปัจจุบันนะครับ เพราะว่าเงินในอนาคตกับเงินปัจจุบันมีค่าไม่เท่ากันถูกไหมครับ ทียบมาเป็นเงินปัจจุบันจาก 4 ล้านเนี่ยก็เทียบมาเป็นปัจจุบันประมาณ 2 ล้านกว่าบาทน่าจะเทียบกับปัจจุบันก็เออซื้อบ้านได้สักหลังละสล้านกว่าบาทนะครับต่างจังหวัดหน่อยนะอันนี้ที่ต่างจังหวัดที่อายุ 60นะครับคุณก็สามารถมีเงินได้ 10 ล้านแล้วเห็นไหมฮะโอเคนะครับมีเงินมีเงินมีทรัพย์สินเนี่ยได้ 10 ล้านกว่าบาทเลย แล้วเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ได้ 5 ล้านนะฮะประมาณ 5 ล้านบาท โอ้ก็มีความสุขเนาะเริ่มมีเงินเยอะนะฮะห้าล้านกว่าบาทโอ้ตอนนี้เราก็แฮปปี้แล้วโอ้อายุ 60ฉันมีเงิน แต่เกิดอะไรขึ้น ดูนะครับ หลังจากนั้นจะมีแต่ค่าใช้จ่ายละเพราะว่าเรากเกษียณเรียบร้อยนะฮะอาจจะไม่มีบำนาญนนะฮะ เดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีบำนาญกันแล้วด้วย คุณก็จะมีแต่ค่าใช้จ่ายไหมฮะจะมีแต่คอลัมน์ค่าใช้จ่าย แล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกินจริงนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงนะฮะ ค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ การดูแลสุขภาพนะครับ เข้าโรงพยาบาลทีนึงก็ไม่ใช่ถูกกด้วย เพราะฉะนั้นมีแต่ค่าใช้จ่ายดูนะครับ แล้วคุณยังฝากเงินไว้ที่ธนาคารเหมือนเดิมนะที่2%นะครับ ได้ผลตอบแทนที่2%ต่อปี จะเห็นได้ว่าคุณมีเงินเยอะก็จริงเป็น 10 ล้านเลย แต่คุณต้องใช้จ่ายทุกเดือนเลย แล้วค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะฮะทุก ๆเดือนเหมือนกัน ถ้าตามที่เราได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกนะฮะ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 7%ทุกปีเนี่ย เงินคุณอยาก 10ล้านเนี่ยจะกลายเป็นเริ่มติดลบแล้วนะ เมื่ออายุประมาณ70นะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆนะครับ ยิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมนะครับ ก็อายุ80เนี่ยโห ยิ่งมีอายุยืนฮะ ก็อะไรอะติดลบ31เลยเอ31ล้านนะฮะ ไปเรื่อยๆนะ โอ้ยิ่งยิ่งไปยาโอเริ่มเริ่มแบบว่าไกลเกินละ อันนี้เริ่มไกลนะแปดสิบนี่ก็ติดลบนะครับเก้าสิบก็ติดลบนะครับ อย่าลืมว่ามีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีรายรับนะครับ ตรงนี้อาจจะเอ็กซ์ตรีมอาจจะแบบเยอะไปนิดนึง อาจจะปรับลงกว่านี้ก็ได้นะครับ ลองไปเล่นใน Excel ดูได้เลยจากไฟล์ที่แปะไว้นะครับ ลองลองวางแผนในอนาคตดูนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า Excel เบื้องต้นนะครับ ว่าถ้าเรามีเงินเท่านี้ แล้วเรามีเงินเดือนเท่านี้นะครับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 7%มีการเก็บเงินที่ 30%ลงทุนที่2%นะครับเราจะมีเงินประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วที่น่าตกใจก็คือยิ่งอายุเยอะมากขึ้น ดันกลายเป็นติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อว่า เอ๊ะเราจะบริหารอย่างนี้เนี่ยทำอย่างไรดี เราจะมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรดี เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดี เพื่อเราก็ไม่อยากติดลบถูกไหมในอนาคตนะครับ เราก็ไม่อยากเป็นภาระใครนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในเซกชันถัดไปนะครับว่าเราจะต้องบริหารความเสี่ยงยังไงจะต้องลงทุนอย่างไรโอเคครับ